Thank you. ครับสำหรับแม่ไม้มวยไทยในการป้องกันการลุกของคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้น 1 2 3 4เนี่ยจะเป็นแม่ไม้ในการป้องกันหมัดนะครับที่จะลองให้ผู้สาธิตลองลองสาธิตดูนะครับแม่ไม้ที่1นะครับสลับฟันปลานะครับเมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงมาที่ใบหน้านะครับเราทำการสลับฟันปลาดูการ ขยับตัวหรือการก้าวตัวให้พ้นแนวแรงของหมัดคู่ต่อสู้นะครับเป็นการลักษณะของสลับฟันปลานะครับในไม้ที่ 2 นะครับ ปักษาแหวกกลางใกล้เคียงกับไม้ที่ 1 แต่เพียงแต่ว่าเราจะเข้าข้างในนะครับติดเท้าข้างในครับ ลักษณะของใกล้เคียงกันครับ นะครับไม้ลำที่ไม้แม่ไม้ที่สามนะครับชวาซัดหอกนะครับแก้ด้วยการ สอบไปที่ลำตัวนะครับไม้ไม้ที่สี่อีเนาแทงติดนะครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้ แต่เพียงแต่ว่าสืบเข้าไปข้างในแล้วทำการฝันจอกตีสอบที่ลำตัวข้างในนะครับทีนี้เราจะลอง ทั้งสีแม่ไม้โดยที่เป็นทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับ ทั้งสองหมัดนะครับ เดี๋ยวลองให้ผู้สาธิตดูครับ สลับฟันปลาสลับฟันปลาหมัดหลังนะครับสองรักษาแหวกลัง สาแวกลัง สามชวาสัดหอกสามชวาสัดหอกขวาเห็นไม่ชัดกับสีอีเหนาแทงกิดเสียบเข้าข้างใน สีเหนาแทงคิดครับสำหรับแม่ไม้มวยไทยที่5นะครับแม่ไม้ที่ห้ชื่อชื่อว่ายอขอพุสุเมนนะครับเป็นการแก้เมื่อคู่ต่อสู้ ชกหมัดตรงแล้วทำการแก้โดยการย่อตัวแล้วต่อยไปยังบริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้นะครับซูเมนนะครับครับสำหรับแม่ไม้ที่ 6 ตาเห็นค้ำฟักนะครับเป็นการแก้การต่อยหมัดของผู้ต่อสู้ โดยการค้ำด้วยท่อนแขนนะครับแล้วก็ชกไปยังบริเวณใบหน้าผู้ต่อสู้ครับ ต่ไม้ที่7นะครับ มอนยันหลักนะครับ ก็เป็นการการป้องกันการชกจากผู้ต่อสู้โดยการถีบบริเวณลำตัวผู้ต่อสู้นะครับครับไม้แม่ไม้ที่8นะครับ ปักลูกทอย เป็นการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้ โดยการใช้ศอกบริเวณ หน้าแข้งหรือต้นขาคู่ต่อสู้นะครับ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 นะข้อเท้าคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ทำการเข่าหรือทำการกระทาคู่ต่อสู้ต่อนะครับครับแม่ไม้ที่12วิรุณหกกับเป็นแม่ไม้แก้การเตะโดยการชิงถีบที่บริเวณต้นขาผู้ต่อสู้ ครับแม่ไม้ที่ 13 ดับชวาลาเป็นการเป็นแม่ไม้แก้การชกของคู่ต่อสู้โดยการตบและก็ชกบริเวณดวงตาคู่ต่อสู้ครับครับแม่ไม้ 14 ชื่อว่ากุ่มยักษ์จับลิงนะเป็นการป้องกันการเตะหมัดแล้วก็ศอกในขณะออกอาวุธเป็นชุดของคู่ต่อสู้ ครับ แม่ไม้15หักคอเอราวันนะครับเป็นการแก้หมัดโดยการ สืบเท้าเข้าวงในแล้วลงขอตีเข่า